สองสามสี่ห้าหกหกคุณนี่เรายังคิดว่าตลกเลยสองร้อยบาท โอ้โห ใช่ไหมเห็นไหมกินข้าวยังไม่พอ สองร้อยกินได้ตั้งสิบมื้อ